ในยุคเริ่มแรกของ co-working space เนี่ย จริงๆกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นจริงๆ เนี่ย มันเกิด มันมีคอนเซปต์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ปี 1995 แล้วนะครับ แต่ว่าไม่ได้มีถูก ไม่ไม่ไม่ได้มีการตีตายตัวว่าอันนี้คือ co-working space หรือคืออะไร มันยุคเริ่มแรกจริงๆ เกิดขึ้นตอนประมาณปี 2005นะครับ คือคนที่ชื่อว่าแบรดนิวเบิร์กเนี่ย เขาเป็น เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่ซิลิคอนแวลเลย์คนหนึ่งอยู่ข้างในซานฟรานซิสโกนะครับเขาก็ได้เป็นคนสร้าง co-working space co-working space จริงๆ ชิ้นแรกขึ้นมาในซานฟรานซิสโกรู้สึกตอนแรกเขาจะไม่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ตั้งชื่อเลยแต่ว่าคนเขาจะเรียก Space เขาเรียกว่า9 to 5 Space เพราะว่าเขาจะปิดปิดตัว co-working space เขาปิดประตูตอน5โมง45เป๊ะ นี่ก็ไม่ทราบทำไมเป็นกันแต่ แต่เป็นที่ที่ออฟฟิศของ co-working space ที่เขาสร้างขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเขาดับเบิลว่าเป็นเป็นลอฟด้วยก็คือมีที่อยู่ด้วยบวกกับทั้งที่อยู่บวกรวมไปกับ co-working space ซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับ ในหลังเขาเปิดได้ปีหนึ่งหลังจากปี 2005 ขึ้นมาถึงประมาณต้นช่วงต้นปี 2006 ก็ปิดตัวลง แล้วก็ได้รีแบรนด์เปลี่ยนชื่อกลายเป็นชื่อว่า Hat Factory นะครับ นี่ก็เป็นเป็นถือว่าเป็น co-working space แห่งแรกๆเลย ในยุคขของ co-working space ทั้งหมดนะครับในการในช่วงยุคเริ่มแรกของตัว co-working space เนี่ยเราก็จะมีทั้งจะมีความคิดที่ตีกันระหว่าง co-working space ที่เป็น entrepreneur กับคือพวก co-working space entrepreneur ตีกันกับ landlord หรือเจ้าของสถานที่ นะครับแบบแบบเก่าๆหรือหัวที่ไม่ยังไม่เข้าใจ co-working space แบบใหม่ๆ หรือคอนเซปต์ใหม่ๆ อยู่ ก็คือเป็นพวก innovator กับ early adopter ตีกับพวกนักก a r นะครับอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในในตลาดน่าจะว่าเป็นช่วงปี 2006เนี่ยน่าจะเกือบ 100%เลยเขาว่าได้ว่า คนที่ถ้าเกิดว่าเรามีออฟฟิศสเปซหรือมีสเปซว่างเนี่ย เราเช่าเป็น เราเช่าเป็นออฟฟิศเนี่ย เราเช่าพื้นที่ทีละแผงใหญ่ๆดีกว่า เช่าระยะยาว lease contract สักอย่างน้อย 1 ปี 1 ปีนี่ถือว่าน้อยมาก 1-3 ปี เราสร้างไปปุ๊บเราคนคนเขาเซ็นสัญญาไป 3 ปีจบปุ๊บโอเค เราสบายแล้วเรารอเก็บเงินเข้ามา 3 ปี ค่าเช่าก็อาจจะขึ้นทุกปี ปีละ 5%หรือ 10%หรือ 15%ก็ว่าไปทุกปี อันนี้ก็เป็นโมเดลปกติของของโมเดลอสังหาของเช่าออฟฟิศปกตินะครับ แน่นอนไม่อยากเช่าแบ่งเช่าเป็นชิ้นเล็กๆของแบ่งเช่าเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยหนึ่งเงินมันเงินจะได้น้อยลง 2 คือเราแล้วเราจะต้องไปคิดอยู่ในหัวเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราเช่าตรงนี้ไปสมมติเรามีที่หนึ่งพันตารางเมตร เราเช่าไปแล้ว 100 ตารางเมตรตรงนี้แต่เราเช่าตรงนี้ไปอีก 20 ตารางเมตร 20 ตารางเมตรแล้วเราจะเช่าหมดมันจะมีลูกค้าเข้ามาเช่าทั้งหมดได้หรอ อันนี้ก็คือคือความคิดของ ของเจ้าของอสังหาในแบบเก่านะครับ ซึ่งมันเป็นคอนเซปที่ถูกทำมาเป็นเป็นิบสิบสิบปี ถ้าไม่อาจจะเป็นร้อยปีเลยได้ซ้ำนะวันนี้คือเบสิก real estate model เลยเในการที่มันเป็นโมเดลที่มันเวิร์กแล้วได้มีถูกกันมาใช้อย่างแพร่หลาย แล้วก็ใช้กันมาตลอดเรื่อยๆ พอพอมันใช้มาเกินหลายสิบปีเนี่ยมันเริ่มกลายมาเป็นกลายเป็น behavior เริ่มกลายเป็นนอมกลายเป็นสแตนดาร์ดชิ้นหนึ่ง ซึ่งทุกคนเขายุติว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำตามอย่างเงี้ยคุณผิดนะ แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า คือหรือว่ามันหรือนอมเนี้ยมัน มันสามารถมีเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสแตนดาร์ดนี้ได้ไหม อันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนยังไม่ได้คิดหรือไม่ได้อยากจะคิด เพราะว่ามันมันยังไม่เกิดหรือ มันมันดีอยู่แล้ว เราจะไปแก้มันทำไมนะครับแต่ว่าในการที่ อันนี้เป็นเป็นความคิดของ traditional landlord ส่วนคนที่เป็น co-working entrepreneur เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาคิดแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้ต้องการที่ใหญ่ เทรนด์ของคนในการทำงานเริ่มเปลี่ยน เขาไม่ได้อยากได้ lease ที่ยาว อยากได้ flexibility flexibility นี่คืออะไรเหมือน นึกภาพเหมือนเออเราไปซื้อซื้อคอนโด หรือเออเราเช่า อพาร์ตเมนต์รายเดือนอยู่ การที่เราเช่าอพาร์ตเมนต์รายเดือนหรือเราเช่าโรงแรมอ่ะคือสมมติเราซื้อบ้านเปลี่ยนดีกว่าครับเป็นซื้อบ้านพักตากอากาศ ในสมมติในหัวหิน หรือเราไม่เราเรามีเงินตรงนี้เราไม่ได้ไปลงทุนกับบ้านพักตากอากาศ แต่เราเก็บไว้แล้วทุกครั้งที่เราไปเที่ยวหัวหินเราก็ไปอยู่โรงแรมต่างที่แตกต่างกันไปได้นี่ครับคือนี่คือความ flexible คือถ้าเราเข้าลงเข้าไปเซตอัพกับ พื้นที่ใหญ่ ๆ และลงทิ้งเงินเข้าไปทำรีโนเวชันใหญ่ๆครั้งหนึ่งปุ๊บ คือคุณติดกับที่ตรงนั้นเลย คุณเอาเงินออกมาจากตรงนั้นไม่ได้แล้ว แต่ว่าทำไมไม่เอาเงินเงินจำนวนเดียวกันเนี้ย ไปเช่าสถานที่แล้วเราค่อยๆ expand ค่อยๆเปลี่ยน ค่อยๆ อาจจะเก็บ flexibility ไว้ได้ว่าเออเราอาจจะ move ไปอีกที่นึง หรือเราอาจจะอยากเปลี่ยนวิธีการทำงาน ในในหลาย ๆ โลเคชันได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นเป็นความต้องการใหม่ ๆ ของ Target ที่ co-working space entrepreneur หรือคนที่เขาสร้าง co-working space แต่ละคนเนี่ยเริ่มเห็น มองเห็นในในการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเมื่อกี้บอกว่าจากการที่อยากได้ space ใหญ่กลายเป็น space เล็กลง แต่อยากจะได้ quality ที่เพิ่มขึ้น อยากจะได้คอมมูนิตี้อยากจะได้ไลฟ์สไตล์ในการทำงานที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ใช่เข้าไปปุ๊บกลายเป็นหุ่นยนต์ นั่งอยู่ข้างในนั่งอยู่ข้างในคิวบิคลที่ปิดหรือว่าพาร์ติชันที่ปิดนะครับพอมีอย่างนี้มาปุ๊บ คนหัวใหม่เนี่ย กับหัวเก่า ก็มาพอมาเจอกันจะเช่าพื้นที่ทีหนึ่งเพื่อมาทำโคเวอร์กิ้งสเปซเนี่ย ก็จะเริ่มตีกันละ แลนด์ลอร์ดที่เป็นแบบหัวเก่าเขาก็จะบอกให้คุณทำอย่างนี้มันไม่เวิร์กหรอกมันผิดเพราะว่ามันไม่มีทาง มันไม่มีคนทำอย่างนี้ แล้วมันจะมันจะมีดีแมนอย่างนี้ได้ยังไง ไม่มีการพูฟไม่มีอะไรอย่างนี้อันนี้มันก็เลยเป็นเป็นในช่วงแรกเนี่ยมีเกิดการคลาชหรือเกิดการทะเลาะกันมากมายในการที่จะสร้างโคเวอร์กิ้งสเปซสักครั้งหนึ่งหรือหาเงินทุนมาทำโคเวอร์กิ้งสเปซสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคำถาม ที่ที่บางอันบางอย่างที่ทั้ง ผมรีเสิร์ชมาในอินเทอร์เน็ตในจากจากเจ้าของ co-working space หลายที่ แล้วก็ที่เจอเองที่โดนถูกถามมาเองด้วยนะครับ ก็คือบางคนเนี่ยอย่างลาด์ลอดบางคนหรือเจ้าของสถานที่ที่เป็นแบบหัวเก่าบางคนเขาก็จะถามเลยว่าเฮ้ยทำไมคุณอยากจะเช่าเป็นรายวัน หรือรายเดือน หรือรายอาทิตย์ แทนที่คุณจะเช่าเป็นรายปีรายปีสบายกว่าตั้งเยอะไม่ต้องไปทำ ไม่ต้องไปคิดมากถ้าลูกค้าเขาก็อยู่ปีนเป็นปีแล้วหา ลูกค้าก็ปีละครั้งก็พอนะครับทำไมถึงต้องไปยิ่งยิ่งแล้วก็ยิ่ง i ท e f เฟรมน้อย ถ้าเขาเช่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเขาไม่มาเช่าต่อแล้วทำยังไง แล้วอันจะไปปวดหัวกันตรงนี้ทำไมเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าสเปซมันไม่มีคนเข้ามาเลยมันเอ็มที่ทั้งหมดในณเวลาใดเวลาหนึ่งคุณจะทำยังไง คุณไม่ได้ชาร์จเป็นเป็นระบบแบบอสังหาละไม่ได้เช่าเป็นสถานที่ที่ตายตัวคราวนี้แล้วถ้าเกิดว่าคนเขาอยากจะนำสถานที่นี้เข้ามาจดทะเบียนบริษัท หรือทางด้านรีพอร์ตกับกรมสรรพากรหรือที่เขายังยังไม่เคยเข้าใจกับเกี่ยวกับคอนเซปต์ใหม่ๆนี้ด้วยซ้ำเนี่ยมันสามารถทำได้หรือเปล่าครับหลายคนก็จะบอกเฮ้ยอันนี้มันเป็นไอเดียที่มันมัน crazy มันมันมันมันติงตองหรือว่ามันมัน outrageous มากมัน มันล้ำเกินไปแต่แต่บางครั้งผมก็กลับมาถามหรือหลายๆ ท่านก็จะกลับมาถามเหมือนกันที่ที่ทำโคเวอร์กิ้งนะครับก็จะคิดว่าเออตัวไอเดียนี้มันมันบ้าจริงหรือเปล่า หรือเออหรือมันมันทำหรือมันแค่แตกต่างนะครับผมคิดว่าจริงๆ แล้วความความเเออออแปลกของไอเดียเนี่ยแล้วเราคิดจากการที่จะคิดว่ามันทำไม่ได้เนี่ยคือผมว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งปกติอยู่แล้วเพราะมันยังไม่เคยทำมา แต่ว่ามันคือสิ่งที่แตกต่างไหมผมคิดว่ามันแตกต่างแน่ๆนะครับ แล้วก็คือความแตกต่างเนี้ย ถ้าเกิดว่าความแตกต่างนี้มันมันเกิดมาจากดีแมนเกิดเกิดมาจากต้นตอของมันคือออการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ของผู้บริโภคเนี่ยยังไงไอเดียเนี้ยมันก็มันก็มันก็น่าจะลอง มันเป็นสิ่งที่มีมูลพอที่ควรจะลงไปทำนะครับ